ผู้ขายออนไลน์ที่ต้องมีการส่งสินค้า ให้กับลูกค้า ก็คงจะคุ้นเคยกันดีกับการใช้บริการของบริษัทขนส่งต่างๆ ให้พาสินค้าไปถึงมือลูกค้าได้อย่างแน่นอนสำหรับระบบการจัดส่งสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบดังนี้ 1. การขนส่งสินค้ารูปแบบเดิมสำหรับการขนส่งสินค้ารูปแบบเดิมที่คุ้นเคยกันดีก็คือ การใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย ซึ่งมีที่ทำการกว่า 1,200 แห่งในประเทศไทยทำให้มีความสะดวกในการนำส่งสินค้า ซึ่งบริการก็มีให้เลือกหลายรูปแบบ เช่น พัสดุธรรมดา พัสดุลงทะเบียน ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ อีกบริการของการขนส่งสินค้ารูปแบบเดิม ก็คือบริการรับฝากส่งสินค้าด้วยบริษัทรถทัวร์ การรับฝากส่งสินค้าแบบนี้ เป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ที่ต้องการส่งพัสดุหรือสินค้าไปในเส้นทางที่รถวิ่งผ่าน การส่งพัสดุขนาดใหญ่ ๆ ไปต่างจังหวัด การใช้บริการฝากส่งสินค้ากับบริษัทรถทัวร์อาจจะแตกต่างกับการส่งสินค้าด้วยไปรษณีย์ เพราะผู้ขายออนไลน์มีหน้าที่ เอาของไปวางที่ศูนย์บริการรถทัวร์หรือสถานีขนส่ง ในส่วนของผู้รับหรือลูกค้า จะต้องมารับสินค้าที่ศูนย์บริการของรถทัวร์ด้วยตนเองสำหรับราคาและเงื่อนไขการฝากส่งสินค้า แต่ละบริษัทจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน 2. การขนส่งสินค้ากับบริษัทขนส่งสินค้าเอกชน ที่สนับสนุนด้านอีคอมเมิร์ซโดยตรง บริษัทที่อยู่ในกลุ่มนี้มักจะนำเสนอบริการที่มากกว่าขนส่งสินค้า เช่น บริการเก็บเงินปลายทาง บริการสต็อกสินค้าหรือบริการแวร์เฮาส์บริการ door to door หรือบริการที่พนักงานมารับสินค้าที่จะส่งถึงบ้าน ซึ่งบริษัทในกลุ่มนี้ที่เป็นที่รู้จักได้แก่ SCG Express Alpha Fast Curry Express Line Man Grab Express 3. การขนส่งสินค้าด้วยบริษัทที่บริการด้านโลจิสติกการส่งสินค้าด้วยบริษัทโลจิสติก ทำหน้าที่เหมือนไปรษณีย์ไทยทุกอย่าง เพียงแต่เน้นบริการด้านการส่งพัสดุโดยเฉพาะ และเหมาะสำหรับร้านค้าออนไลน์ที่ต้องการส่งสินค้าครั้งละหลาย ๆชิ้น ซึ่งบริษัทในกลุ่มนี้ที่เป็นที่รู้จักได้แก่ TNT NTC Nico Logistics Nim Express DHL Express 4. การขนส่งสินค้ารูปแบบใหม่ นอกจากการขนส่งสินค้าในรูปแบบเดิมที่คุ้นเคยกันแล้ว ปัจจุบัน มีบริการในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ช่วยส่งสินค้าให้ถึงที่หมายที่น่าสนใจได้แก่ Speed D บริการขนส่งพัสดุใหม่ล่าสุดจากความร่วมมือกันของ บริษัท Dynamic Logistics จำกัด และบริษัท CPO จำกัดมหาชน ในชื่อ Speed D บริการส่งพัสดุใน7 e เ e ่ e อซึ่งชูจุดขายตรงที่ให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และระยะเวลาในการส่งที่รวดเร็ว ส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้ at Skybox รับฝากส่งสินค้าที่ BTS Skybox คือบริการจัดส่งพัสดุรูปแบบใหม่ ซึ่งมีสาขาตามเส้นทางสถานีรถไฟฟ้า BTS เพื่อรับส่งไปยัง Skybox สถานีอื่นๆ ภายในวันเดียวกัน รวมถึงเป็นจุดรับสินค้าที่ซื้อจากเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ซึ่งในอนาคตจะขยายครอบคลุมระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และสถานีที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ทั่วกรุงเทพ เป็นทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้าทั่วไป และลูกค้าที่ทำกิจการเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซด้วย